นะใจเย็นนะเพื่อนๆนะฟีสปินนะรอบหน้าเดี๋ยวซื้อให้ดูแน่นอนนะผมว่ามันก็ไม่น่าจะต่างกับ เข้าฟรีรอบเมื่อกี้ หรอก นะคิดว่านะก็น่าจะประมาณเนี้ยนะครับ แต่ไหนๆเพื่อนๆขอมาก็เดี๋ยวจัดให้ฮะนะเพราะ ว่าเนี่ยเอากำไรรอบนี้แหละซื้อนะครับ สวยมาดอกหนักๆสักทีสักที เรียบร้อยท่านผู้ชม พูดไม่ออกบอกไม่ถูกมาแล้วครับ หน้าชมพูแล้วมันสะสมคอมโบคูณไปถึงคูณ8ก็ไม่แปลกใจหรอกมันจะบวกขนาดนี้ท่านผู้ชมขอยัดกดเลยฮะห้าหมื่นแตกจริงๆฮะดอกนี้นะห้าหมื่นหกพันนะครับผมอ่ะมาครับผม กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้นสเตตฝัดมาแล้วจ้ะนะวันนี้ขอมาสักทีเถอะนะ ที่เพื่อนๆขอมานะครับผมสาวถ้ำสาวถ้ำหน่อยเฮียสาวถ้ำหน่อย เมื่อไหร่จะมาถึงคิวสาวถ้ำสักทีอ่ะนะครับ เป็น ช่วงเวลาที่เหมาะสมในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ขนาดนั้นเลยเลย ต้นแม่นะพูดไปนะท่านผู้ชมนะครับอ่ะมาเอ่อโอ้ย เบ็ดร้อยยี่ยางยางยางก่อนยางก่อนท่านผู้ชม นะครับแป๊บหนึ่งนะ อ่ะ โอเค เดี๋ยวไปที่อ่ะสักหกสิบอ่ะเจ็ดสิบก็ได้ไม่เป็นไรนะ เพราะว่าเดี๋ยวผมเอ้ยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่หกสิบห้าสิบไปเลยอ่ะ นะ เพราะว่าเดี๋ยวผมจะกดทิ้งไปนะครับ กดล้างหน้ากระดานไปสี่ห้าหมุนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะท่านผู้ชม เดี๋ยวมาดูฮะว่าจะ เข้าท่าไหมแต่ดูทรงแล้วมีแววนะ มีแววนะแปดร้อยแล้วเนี่ย เห็นไหมเอาดีฮะ เปิดหัวมาดีนะ อืม หน้าชมพูได้เยอะนะตอนยี่ห้าเอามาบีเคเออมา สวยอะสองร้อยสิบ เออไม่ต่อเนื่องฮะ คูณสี่ไปแล้ว รางวัลคูณห้าไม่มีตัวต่อท่านผู้ชมฮ่าโอ้ยเลขสวยจังจัดไปเลยนะงวดนี้เออท่านผู้ชม มา ขออนุญาตขึ้นเบ็ดร้อยฮะ นะ ยากใหญ่ใจต้องถึงสักนิดหนึ่งนะ กลัวแล้ว เมื่อไรจะเก่งล่ะท่านผู้ชม นะครับเอ่อออโต้ดีไหมออโต้ไปทีละสิบหมุนแล้วกันท่านผู้ชมฮะขออนุญาตเทอร์โบนะ สวัสดีเพื่อน ๆ นะ ทางด้านสปปลาวแล้วก็เพื่อน ๆทุกภาคอู้หูเข้าฟิลิปปินส์เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมฮะสเก็ตเตอร์มาสี่ตัวเรียบร้อยฮะเข้าสิบหมุนนะสิฟิลิปปินส์ตรงนี้เดี๋ยวมาดูนะขึ้นเป็นร้อยแล้วเป็นเรื่องเลย นะมีโอกาสได้เยอะนะไม่รู้แหละนะ คิดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนหรอมะนะอืมซ้อนมาซ้อนมาเลยมา เรียบร้อยฮะ ไปอีกสิบหมุนชิวๆ เลยท่านผู้ชม โอ้โห ลุ้นเงือกแห้งแน่ท่านผู้ชม ลุ้นเงือกแห้งชัวจังหวะนี้ หมา มีเพิ่มเติมไหมเออ มาสิบหมุนนะโอ้โห ยาวเลยสิบห้าฟรีฮะนะผมไม่กดแล้วกัน ยาวๆ ไปดูดิ ท่านผู้ชมฮะอย่าว่างั้นงี้นะ เหมือนจะมีแววเกลือสักนิดนึงว่ะ เหมือนจะมีแววเกลือนะหน้าแดงเข้าสวยฮะ ดอกนี้ ได้เยอะแน่โบไปพันสี่เปิดมาแล้วดอกแรกมาจีมาเรียบร้อยหนึ่งพันหกร้อยแล้ว เอาเรื่องกระเบื้องเต้ท่านผู้ชมโบมาหน้าม่วงแถวสามแปลงร่างเป็นวายสิบเข้ามาอีกหนึ่งดอก ตัวเคได้ไหมแถวแรกไม่มีตัวต่อหมดเท่านี้โอ้โหนะ เปิดนี้สวยฮะ นะรางวัลรวมตอนนี้ห้าพันแล้วนะเป็นหนึ่งร้อยนะอ่ะคอมโบนี้ไปสี่พันแปดร้อยห้าสิบรวมก็ห้าพันหกสิบนะไปเรื่อยๆเหลือสิบเอ็ดหมุนจ้า โอ้ย หน้าเขียวเสียดายวะโอ้ย แถวสามลุ้นอยู่สิบาไม่งั้นนะ มีโอกาสแถวเต็มนะ เต็มบานะน่าเสียดายฮะ อ่ะ ไปครับคูณ22ขอมาหนึ่งดอกจังๆนี่รู้เรื่องเลยนะท่านชม มาหนึ่งดอกจังๆนี่รู้เรื่องนะฮะไปเจไปโบไปดีสิเอาเรื่องเพิ่งเตะมาดอกนี้หนักๆแน่น ๆ ฮะโอ้โหมาได้เปิดนี้คุ้มเลยฮะเก้าพันนะท่านชม อืมขอดูให้เต็มตานิดนึงท่านชมท่านใดนะที่อขอเกม เกมใหม่ใช่ไหมเกมใหม่ของทางด้านค่ายพีจีมีหลายเกมนะท่านผู้ชมฮะผมเองก็อันนี้สารภาพตรงๆว่าผมยังไม่ได้เข้าไปลองเทสดูนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเทสดูแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันโอเคนะมีผมจะไปศึกษาก่อนว่าสัญลักษณ์ต่างๆเป็นยังไงนะ ตัวเกมมีเขาเรียกอะไร มีมีฟังก์ชันเหรอแบบไหนนะครับ แจกยังไงบ้างนะ มีตัวคูณมีกฎกติกาเออกฎกติกายังไง นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าโอเคผมเอามาให้ ผมมาเล่นให้ดูแน่นอนท่านผู้ชมฮะอ่ะไป เดี๋ยวหมดนี่แหละนะ เดี๋ยวค่อยว่ากัน ซื้อฟิสปินเดี๋ยวเอางี้ได้ไหมท่านผู้ชมซื้อฟิสปินเดี๋ยวรอรอบหน้าได้ไหมซื้อซื้อฟรีอ่ะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะเห็นแน่นอนนะรอบนี้ขอเซฟเซฟก่อนแล้วกันนะกำไรอยู่ในมือตอนนี้บอลหมื่นแปดครับผมโดยประมาณนะ หมุดสุดท้ายว่าไงจะไม่แจ้เลยชอบเป็นท่านผู้ชมเอออ่ะ เอาไงเดี๋ยวไปเอาไปอีกสักสิบแล้วกันไปอีกสักสิบแล้วกันเผื่อมีบวกเพิ่มนะไม่เสียหายอะไรอยู่แล้ว นะสิบก็แค่พันเดียวนะถ้าไม่โดนเลยนะแต่เป็นไปไม่ได้โดนแน่นอนนะสักหนึ่งดอกก็อยู่กับว่าจะบวกมากหรือน้อยแค่นั้นเองฮะอ้ยเคแถวสองไม่มีโอ้น่าเสียดายหน้าม่วงมาขูดน้อยไปหน่อยโอ้เบ็ดร้อยเกลือว่ะท่านผู้ชมฮะเริ่มเกลือแล้วเห็นไหมเห็นไหมเริ่มเกลือแล้วอืมอืมเอ้าอาสิบมา A ได้ไหมแถวแรก เออยังได้อืเกิน A ไปอีกเจ็ดร้อยยี่สิบมาเปิดนี้สวย K มาเลยครับ ขอ A ได้ไหม ขอมิสเตอร์่อหน่อย K มาอีก A สวยมา ตามนะครับผมหน้าชมพูแถวแรก หน้าเขียวมาก่อนหน้าชมพูได้ไหมแถวแรกโอ้ท่านผู้ชมแล้วได้มาอีกสองพันเน็ตเน็ตเลยมา มา เดี๋ยวขอดอกทิ้งท้ายนิดนึงนะ ไหน ๆ ก็จะขึ้นสามหมื่นแล้วผมขอ นะ นิดนึงนะนิดนึงนะ เบ็ดสองร้อยอ่ะท่านผู้ชมกดมือเอา ลุ้นดูสักทีดิ มันจะคุ้มไหมเดี๋ยวซื้อฟีสปิน รอบหน้านะ ใจเย็นนะเพื่อนๆนะฟีสปินนะรอบหน้าเดี๋ยวซื้อให้ดูแน่นอนนะ ผมว่ามันก็ไม่น่าจะต่างกับ เข้าฟรีรอบเมื่อกี้หรอกนะคิดว่านะก็น่าจะประมาณเนี้ยนะครับ แต่ไหนๆเพื่อนๆขอมาก็เดี๋ยวจัดให้ฮะนะเพราะว่าเนี่ยเอากำไรรอบนี้แหละซื้อนะครับ สวยมาดอกหนักๆสักทีสักที เรียบร้อย ท่านผู้ชม พูดไม่ออกบอกไม่ถูกมาแล้วครับ หน้าชมพูแล้วมันสะสมคอมโบคูณไปถึงคูณ8ก็ไม่แปลกใจหรอกมันจะบวกขนาดนี้ท่านผู้ชมขอยัดกดเลยฮะห้าหมื่นแตกจริงๆ ฮะดอกนี้นะห้าหมื่นหกพันนะครับ ผมนะ โอ้โห นิ่มๆเลยเดี๋ยวผมเหลือไว้หมื่นห้าเลยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมเหลือไว้หมื่นห้าเพื่อจะซื้อฟรีสปินเลยแล้วก็เดี๋ยวเจ็ดหมื่นเนี้ยผมขอถอน นะเป็นเรื่องจนได้ฮะขึ้นเบ็ด200 ดอกแตกใหญ่บิ๊กแจ็คพอตออกเรียบร้อยฮะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเจอกันรอบหน้าสักครู่เดียวนะเดี๋ยวผมสั่งถอนก่อนครับแป๊บเดียวนะ